เคลียร์ชัด 14 พฤษภาคม 64 ประกาศแล้วสินเชื่อสู้ภัยโควิด 10,000 บาทกู้รอบก่อนแล้วกู้อีกได้หรือไม่ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะ สอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับสินเชื่อนะคะที่ทางธนาคารออมสินนะคะได้ให้กู้นะคะ สู้ภัยโควิด 10,000บาทนะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนสนใจนะคะ แล้วก็สอบถามมาว่านะคะ เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 มาแล้วรอบก่อนนะคะ จะกู้ได้อีกหรือไม่นะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับต่างช่องด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรอไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นะคะทางธนาคารออมสิน แจ้งความคืบหน้าการขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ตั้งเป้าเปิดสิทธิ์บนแอป m ม m o นะคะ ให้ประชาชนได้ 2 ล้านรายค่ะ ช่วงเย็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ย้ำผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เคยกู้แล้วสามารถกู้ได้อีก นายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ได้เปิดเผยว่าธนาคารอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ลงระบบแอปพลิเคชันไมโมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดจะขยายสิทธิ์เป็น 2 ล้านราย ให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2 5 2564 และขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านรายทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม ทั้งนี้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มาแล้ว ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย มีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด ครั้งนี้ได้อีก โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตามและกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง สนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในโครงการโปรดติดต่อ GSB Call Center นะคะ โทร 1115 ค่ะ ก็ให้สิทธิ์6ล้านรายทั่วประเทศเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับการอนุมัติกันทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ